กันไทยแลนด์กับมิสแกนลาวแตกต่างกันยังไงเออก็ แน่นอนว่าก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็เชื่อว่ามีสแกนแล้วกับโบน้อยหนาคือกันการรักแสดงออกทางด้านการยาง แล้วกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสิ่งที่ว่าคือกันก็คือว่าเวทีแกนเนาะเป็นเวทีอันดับหนึ่งคนไทยกับฮู้เนาะอันนี้ก็คือว่ามันกับบริแตกต่างกันหลายเพราะว่าประเทศราก็ไม่ะเทไดยก็เป็นบ้านไอเมืองน้องเนาะบแตกต่างอย่างหลายเพราะว่าทุกคนที่เข้าประกวดมีสแกนเนาะเข้ามาเพื่อมาคว้ามงเนาะแตกต่างกันนะ บางคนกับงามแบบธรรมชาติแบบเป็นตัวของตัวเองสาวลาวก็งามสาวไทยกับงามขนาดความงามบมีคำว่างามอัวหรือว่าบงามอัว แต่ละคนจะงามในแบบของตัวเองแบบใดกะงามเช่นกันระหว่างมิสแกนไทยแลนด์กับมิสแกนลาวแตกต่างกันยังไงก็แน่นอนว่าก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วและไปส่องสาวๆ มาเมื่อกี้นี่คือ มีแต่คนงามๆนะคะทั้งนั้นเลย และแต่ละคนคือปังๆทั้งนั้น ความแตกต่างที่ในความคิดของน้องๆก็คือมิสแกนไทยอาจจะมีก่อนของที่เราจัดขึ้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่กับเสื้อว่ามิสแกนแล้วกับบน้อยหนาคือกัน อาจจะมีความแตกต่างกันก็คือ เรื่องของความอลังการของเวทีและกับบริบทของเวที อาจจะยังโบเทาของประเทศไทยบ่จะเป็นมิตรแกลาวหรือมิตรแกนไทยเขาก็มีเป้าหมายอันเดียวกันการการแสดงออกทางด้านการยาง และกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางทีมลาวเขาอาจจะยังบอการแสดงออกทอมิตรแกนไทยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าพัฒนาได้ แต่ว่าสิ่งที่ว่าคือกันก็คือว่าเวทีแกนเนาะเป็นเวทีอันดับหนึ่งไทยกับฮู้เนาะอันนี้เป็นหาแต่นางงามที่ว่าพร้อมไส้โดยเป็นเวทีที่ว่าโปร่งใสและก็เทียงธรรมที่สุด กต่างกันอย่างไรเพราะว่าเป็นการประกวดเพื่อคัด เลือกเป็นตัวแทน ของประเทศของตัวไปเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของประเทศของตัวเอง สำหรับความคิดของน้องแล้ว น้องคิดว่ามันก็บริแตกต่างกันหลาย เพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยก็เป็นบ้านไอ้เมืองน้องเนาะก็คือ ทั้งน้องหรือว่าไอ้ก็มีความงามที่คือกันสำหรับพวกอิ๋วนกคิดว่าไม่ได้มีความแตกต่างอย่างกันเลยกฎระเบียบกแค่ค่าคือกัน ภาษาก็คือกันวัฒนธรรมก็คือกัน สำหรับน้องน้องคือว่ามีข้อแตกต่างกันทางด้านเอกลักษณ์เพราะว่าการจัดประกวดของแต่ละประเทศเนาะก็ล้วนแล้วที่จะ ดึงเอกลักษณ์ดึงฮีตของประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองงานออกมาในการแสดงทั้งเวที สำหรับน้องน้องคิดว่าประเทศไทยและประเทศลาวจะแตกต่างกันทางด้านประกวด คือมิสแกนไทยจะประกวดแต่ละจังหวัดจังหวัดหนึ่งต่อหนึ่งคนมิสแกนลาวจะประกวดทุกแขวง แต่ละแขวงโดยบอกกาหนดคนมีความแตกต่างกันคือของน้องคือว่าทางด้านภาษากันปักเว้าสำเนียงแต่ละท้องถิ่นกับบอได้คือกัน สำหรับน้องน้องคิดว่ามิสแกนลาว และมิสแกนไทยบ่มีความแตกต่างกันเลยมิสแกนไทยและมิสแกนลาว มีวัฒนธรรม และเหตุของประเพณีที่คล้ายๆ กัน และมีศาสนาเดียวกัน น้องคิดว่ามันุ่มีความแตกต่างกัน เพราะว่า วัฒนธรรมของเขาก็คือกันหรือว่าศาสนาของเขาก็คือกันอยู่แล้วเพราะว่าทั้งไทยกับลาวถือศาสนาพุทธเป็นหลักและกาด้วยความที่ว่าเป็นมิสแกนก็คือเป็นครอบครัวเดียวกัน บแตกต่างอย่างหลาย เพราะว่าทุกคนที่เข้าประกวดมีสแกนเนาะ จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คือว่าเข้ามาเพื่อมาคว้ามงเนาะอันนี้มันก็งามคนละแบบแตกต่างกันนะ บางคนก็งามแบบธรรมชาติแบบเป็นตัวของตัวเอง สาวลาวก็งามสาวไทยก็งามนะ งามเท่าเทียมกันเราคิดว่าสาว งามหมดเลยทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทย เพราะทุกคนจะจะงามในแบบของตนเอง ความงามโบมีคำว่างามกลัวหรือว่าโบงามกลัวแต่ละคนจะงามในแบบของตัวเองแบบอยากจะงามเช่นกัน งามคือกันหมดเนาะตามแต่ว่าจะเป็นงามของเอกลักษณ์ของประเทศไทยประเทศมันทุกคนมีความงามที่แตกต่างกันและน้องเสื้อบาน้องก็เป็นผู้หนึ่งที่งามแลอน้องกับเสื้อบาคนไทย ทุกคนก็เป็นคนงาม แต่ในแบบของคนคนนั้นเอง ความงามแต่ละคนเนาะมันจะงามโบคือกันงามแตกต่างกันนั้นแต่ละคนจะงามของไผ่ของเราบ บอกว่าจะเป็นไทยหรือว่าลาวเนาะผู้หญิงเขาก็จะมีความงามแตกต่างกันเจ้าบุคลิกภาพบ่หรือว่า แต่ละคนก็จะมีความสวยงามหลากหลายเจ้าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆ จากเรา